อนๆทุกคนนะคะจะได้ดู EP ที่ 2 ของเราแล้วทีเซอร์นะคะ คือการที่เราพาทุกคนไปที่สนาม Drive Car ค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนได้ดูแล้วนะคะ จะชอบใจกับประสบการณ์ครั้งที่ 2 ของเรา กับการที่เราพาทุกคนนะคะ ไปชมการ drive car drift car ได้เห็นความอึกทึกคึกโครมเสียงดังฝุ่นตลบอบอวนวิวสวยๆ ของสนาม ที่ได้เห็นวิวเมืองด้วยนะคะ หวังว่าทุกคนที่ได้ชมจะถูกใจแล้วก็ชอบใจนะคะ เกี่ยวกับวิถีชีวิตนะคะ ของคนที่อเมริกาหลายสัญชาติมากๆเลยที่มาอยู่รวมกัน การพักผ่อนหย่อนใจผู้คนที่ไม่รู้สึกกลัวกับแดดที่ร้อนๆ เลย แตกต่างจากดิฉันมากค่ะหวังว่าเพื่อนๆทุกคนได้ดูแลจะชอบใจนะคะวิดีโออาจจะไม่ได้ยาวมาก แต่เราก็อยากที่จะถ่ายทอดประสบการณ์ทั้งหมดนี้ให้เพื่อนๆ ทุกคนที่เข้ามาดูนะคะ ได้เห็นว่าเรามาอยู่ที่นี่เราได้ทำอะไรบ้างนะคะ ฝากติดตามวิดีโอ EP 2 ด้วยนะคะ กับการไร้คาที่สนามแข่งรถคาที่ลองบิชแคลิฟอร์เนียนะคะ ทุกคนค่ะ แล้วก็ฝากกดไลค์ กดแชร์ กด subscribe นะคะ แล้วก็คอมเมนต์ให้กับ EP ต่อต่อไปด้วย อย่าลืมติดตาม EP ต่อต่อไปนะคะ ว่าเราจะพาเพื่อนไปที่ไหนคะ่ะ อย่าลืมนะคะฝากติดตามช่องของเราด้วยหง next station ค่ะ รักทุกคนนะคะ ฝากติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายตอนนี้เรากำลังทำการเดินไปดูรถแข่งกันนะคะทุกคน ไปกันค่ะ ดูวิวข้างถนนไปกันเลย เพราะการถ่ายรูปนะคะ ตรงนี้คือรีสุคือร้านอาหารนะคะทุกคนเช้าๆแบบนี้เขาไม่เปิดเขาเปิดแต่ตอนกลางคืนค่ะ ดูความเดินถ่ายรูปไปค่ะทุกคนอ่าหยุดหยุดหยุดหยุดถ่ายรูปค่ะทุกคนันนี้ but still, how you f e e l Really excited. I guess I like it. ชนะโค้ชใช่ค่ะ อันนี้คือ ครั้งแรก ของการมีการแข่งรถนะคะมันเป็นความชอบของเราอยู่แล้ว นี่แถวค่ะ ยาวมาก ข้างหลังค่ะ ยาวเลอยาวเย yes คมากอตรงนี้เข้ามาได้ครึ่งทางนะคะ ก็จะเห็นรถเสียงมากเลยทุกคน ขึ้นขึ้นเตรียมตัวเข้าไปเดินข้างในกันค่ะ เราต้องต่อแถวไปเรื่อยๆนะทุกคนจนกว่าจะถึงทางลงตรงที่เขาแต้มบัตรตรงนั้น ลงมากันแล้วค่ะ เดินเข้าไปข้างในเลยเราจะไปทำการเดินหาที่นั่งกันนะคทุกคนฟังดิฉันอภิปรายกันไป ดูค่ะบรรยากาศคนเยอะมากดูวิวรถวิวเมืองค่ะทุกคน สวยงาม ทหาร คุณทหารค่ะฉันรู้สึกอยากไปถ่ายรูปกับทหารมากเลยตอนนั้นเดินไปเรื่อยๆค่ะ เราจะไปหาดูที่นั่งกันนะครับ ทุกคนดูวิวรถวิวถนนวิวอะไรไปเรื่อยๆคนก็คือเยอะมากนะคะ ตอนนี้ก็คือ เริ่มที่จะถอนแมสกันแล้วใครใส่ก็ใส่ใครไม่ใส่ก็คือไม่ใส่นะคะเขาไม่ได้บังคับกันแล้ว ทุกคนก็จะมีนะคะซุ้มสุมสุมสุมเต็นเต็นนี่ก็คือเต็นของ รถที่เขาเอามาโฆษณาแต่ละทีว่าเขาจะแบบพรีเซนต์ขายอะไรบ้างเขาก็จะมีเต็นมาชว์ให้พวกเราเข้าไปถามสอบถามเขาไปดูได้คนก็คือจะเยอะ เรากำลังทำการชี้ให้ดูเบาะตรงนี้คือเบาะรถ แบบแข็งแข็งนะทุกคนเบาะแข็งรถแข็งอะไรเงี้ยตามสไตล์คนชอบแข่งรถเขาก็จะมีเบาะแบบนั้นโอ้อันนี้มาสแตงค่ะทุกคน อันนี้น่าจะเป็นเบนซ์รุ่นเก่าซุ้มไหนคนชอบก็คือทุกคนสามารถเข้าไปถ่ายรูปได้นะคะ เราก็ทำการเดินไปเรื่อยๆค่ะ ชมซุ้มกันไปก่อนก่อนที่จะไปถึงที่นั่งชมรถของเราอ่าตรงนี้ก็คือชุ้มขาชุ้มซุ้มขายผลไม้แห้งก็เร h le la น่าจะ f ะดูกันไป ตรงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับล้อรถค่ะจานจานดิสหรือเปล่า เป็นสีสี เอ๊ะพอเราผ่านมาเจอรถที่เราชอบ เราเป็นคนชอบสีทองอ่ะ มองอยู่ Right here this one อู้อันนี้คืออะไร BM อ๋อ อันนี้คือซู p r า Okay เ o a ไปเลยค่ะ อ่ะ ขออนุญาตถ่ายรูปกันก่อน Okay one two and ไม่สนใจผู้คนเลยค่ะ ยืนถ่ายอย่างเดียวเนี่ยนะยังไม่พอ a อี wait, กเอาอีก One, two, and ไปกันต้อนโกคนอย่าสนใจใครเลย เรื่องการถ่ายรูปไว้ใจฉัน ทุกคนก็จะเห็นความคนนะคะเดินผ่านไปผ่านมา เราก็จะชมพวกรถเรสซิ่งคาร์ที่เขาแต่งมาให้เราได้ดูอะไรเงี้ยเนี่ย เราก็ชอบคันนี้ด้วยนะอัคราที่นี่ก็คือ ของ Honda เขาทำที่ไทยก็คือเปรียบเหมือนของ Honda แหละแต่ไม่รู้ว่า Honda อะไรไม่รู้ว่าเขานำเข้าไปหรือยังแต่ที่นี่คือ Honda a c r a นะคะทุกคนสวยรุ่นนี้ น่าจะอยู่ที่ประมาณที่นี่ขายประมาณ4ล้านได้เห็นไหมเขาไม่ให้คนไปใกล้ถ่ายรูปข้างนอกได้ สวยงามค่ะทุกคนแต่ว่าที่ไทยน่าจะแพงมากนะทุกคน พราะมันเป็นรถนำเข้าต้องเสียภาษีเยอะอ่าทำการเดินกลับไปไปเรื่อยๆเลยค่ะ ทุกคนจะสังเกตได้ว่าคนที่นี่คือเขาไม่ได้กลัวความร้อนเลยนะคะทุกคนเขาก็คือเดินตากแดดคือชิลมากไม่ได้สนใจ Yep. There's no restroom around here. นเราอรมออไงเรื่องอาหารเห็นไหมเราได้มันแล้วแฮมเบอร์เกอร์ค่ะทุกคนน่าจะเป็นเนื้อแบบบีฟ บอบบี้บีของเท็กซัสมาให้ทุกคนไปทานกันจะไปทำการชิมกันดูว่าจะเป็นอย่างไรน่าทานมากทุกคนเห็นแล้วหิวเลยไอ้นี่ก็เดินเดินเดินไม่สนใจอ่าไม่รู้จะถ่ายได้ไหมอ่าไม่ติดไม่ติด ไปเดินต่อ ไปหาที่นั่งทานกันเถอะคุณอย่าเพิ่งถ่ายเถิด อันนี้คืออะไรนะครับ ไม่รู้อันนี้คือพอกหมูครับ yes hamburger หมู yes นี่คือบาร์บีคิวครับอ๋อ yep บาร์บีคิวเขาเรียกว่า ที่นี่เขาเรียกว่าบาร์บีคิวเราก็ใส่ซอสลงกินกินกินผมไม่รู้อร่อยนะครับ อร่อยไหมเนาะหนึ่งนะ แป๊บแป๊บแป๊บนึงแป๊บแป๊บนึงแป๊บแป๊บ จริงเหรออ i k e t h มันมีรสชาติ หวานหวานเพราะนี่มันเป็นซอสบาร์บีคิวค่ะ อร่อย ซอสบาร์บีคิวนี่ครับตัวนี้เกิดเป็นเนื้อหมูนะคะอย่างนเนี้ยขนมนะครับปังอยางขนมปังก็คือนุ่มมากค่ะ ซอสจืดอีกหนึ่ง อีกหนึ่ง ไปค่ะ เราทานเสร็จแล้วนะคะ ได้เครื่องดื่มมาโอ้โหนมงโอ่าเราก็เดินเริ่มทานเสร็จเครื่องดื่มไปหาที่นั่งกันทุกคนเดินเดินเดินเดินไป เขาก็จะมีทำทางเดินให้เราแบบนี้นะคะเพื่อเชื่อมต่อไปหาที่ที่เราเดิน ก็คือไกลจากประตูทางเข้ามากนะที่นั่งเราเพราะว่าเราเลือกที่ที่แบบให้เห็นวิวเมืองได้ชัดเจนไปกันค่ะเดินกันทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทุกทนก็จะเห็นอกะสูงสีเหลืองเราเขาขายป๊อปคอทุนอาหารการกินระหว่างที่เราเดินมา พนักงานทำหน้าแบบเหนื่อยใจมากฉันเหนื่อยมากเลยฉันไม่อยู่ตรงนี้ f ั r เ t time, I don't k า o w f ต้องขึ้นไปหาที่นั่งกันค่ะทุกคนไปเลยเห็นไหมทุกคนก็จะเริ่มนั่งกันแล้วอู้ผู้สาวผิวขาวเชียวได้ที่นั่งแล้วทุกคน เตรียมตัวชมกันเลยคันนี้คันนี้จะใส่อมองจมคันนี้ เห็นไหมวิวตึกสูงสูงเราเลือกวิวได้ดีสุดเลย มองเห็นตึกได้สวยงาม เครื่องดื่ม เพิ่มพละกำลังอ่าตอนนี้ก็คือก่อนที่จะเริ่มนะคะ ก็จะมีการยืนครบธงชาติของเขายืนกันไปเลยค่ะฟังการครบธงชาติไปค่ะทุกคน มื่อกี้ตอนนี้กำลังจะออกแล้วค่ะแต่ละคะ s จอดเพื่อจะให้ช่างภาพถ่ายรูปกันนะทุกคน เริ่มไปกันแล้ว one two คันที่สาม โอนมาแล้ว Definitely an improvement over all FedEx culture. เราได้ที่นั่งแล้วค่ะทุกคนดูวิวกันไปก่อนเงียบ Kind of false zone 1. He has this tighter line here where basically he has to before going outside zone 2 altogether. And Michael Essa has to make an adjustment. Michael Essa is keeping really good pace here. เดี๋ยวตั้งใจดูก่อนค่ะเดี๋ยววิดีโอผู้ชายถ่ายเดี๋ยวจะไปทำคลิป YouTube ให้ดูนะคะทุกคน บ๊ายบาย Woo! 看了。